เกียรติและศักดิ์ศรีของนักทำออดิโอตอน เสียงดนตรี เรื่องของดนตรีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก ที่เมื่อเลือกที่จะใส่เสียงดนตรีแบบไหนแล้ว นั้นแปลว่า เรากำลังใส่อารมณ์ และความรู้สึกให้ผู้รับสื่อ มีความรู้สึกแบบใด ตรงนี้ มหัศจรรย์มากมาย ที่เราสามารถกำหนดทิศทางของอารมณ์ และความรู้สึกของผู้รับสื่อได้อีกด้วย เกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหน ง่ายนิดเดียวค่ะ หากเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ออกแบบสื่อเสียงดนตรี เราจะต้องทำมันด้วยหัวใจและความคิดของตัวเราเอง โดยวิเคราะห์ว่า สื่อของเราจะต้องเป็นเพลง หรือดนตรีช่วงไหนและอย่างไร จะมีแต่เพลงบรรเลงหรือเพลงร้องที่มีเนื้อหา เกียรติและศักดิ์ศรีอยู่ที่ว่า เราทำมันเองหรือไม่ และเรายินยอมที่จะให้สิ่งใดมาครอบงำความคิดเราบ้าง ขอพูดถึงแยกประเด็น ระหว่างดนตรีเปล่ากับเพลงร้อง ดนตรีเปล่าที่จะนำมาประกอบสื่อมัลติมีเดีย งานของเราจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีถ้าเราสร้างสารรค์ดนตรีขึ้นด้วยตัวเราเอง นักทำออดิโอไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นดนตรีได้ แต่ทุกคนต้องมีเส้นทางดนตรี และเป็นอย่างนั้นอย่างแท้จริง การที่มีเส้นทางดนตรีและเสพดนตรีหลาย ๆ ทาง ช่างสังเกตและไม่ใช่ก๊อปปี้ จะทำให้งานที่ออกมาโดดเด่น และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้จริง ๆ ดังตัวอย่างนี้ RS Radio RS Radio นี่คือจิงเกิลรายการวิทยุเสียงตามสาย a r s Radio ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า จะต้องเป็นดนตรีป่าที่ผลิตขึ้นเอง ต้องมีความสดใส มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำนองฟังติดหูง่าย ไม่รกรุงรัง และขอให้เป็นโทนเสียงไม่ต่ำจนเกินไป เพื่อความสดชื่นไม่ซึมเศร้า จังหวะกำลังสบาย ดังนั้นจึงออกมาดังตัวอย่าง และพอนำเสียงบรรยายมาใส่จึงออกมาประมาณนี้ ทั้งหมดนี้ก็คือ เกียรติและศักดิ์ศรีของนักทำออดิโอ ซึ่งผู้สอนสรุปคร่าวๆ ในแผนที่ความคิดติดตามได้ที่ฟ้า 记得。